พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน สวทช วิทย์สัญจร ครั้งที่ 1 วิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาค การวิจัย พัฒนาขีดความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นนกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับ ซึ่งจะให้ได้ผลจริงนั้นก็จะต้องมีการเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอ จังหวัด และภูมิภาคทั่วประเทศให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับ สวทช จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สวทช วิทย์สัญจรครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของสวทช สู่สังคม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์โดยเทคโนโลยีที่นำเสนอในงานนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตอบโจทย์ และมีต้นทุนต่ำตัวอย่างเ ช่นเทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก และการบริหารจัดการแบบครบวงจร ที่สวทช ถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์โนนกลาง บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตอบโจทย์จังหวัดที่มีเป้าหมาย ในการยกระดับการเกษตรไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันมีการขยายผลเทคโนโลยีนี้ ไปทั่วพื้นที่ภาคอีสาน มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร